อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วยวันนี้ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมช่องของเราด้วยนะครับ เออ วันนี้จะพามาดูว่า ราชินีเนี่ยจะกินจุขนาดไหนนะครับผม มา พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยเนาะไปไปเลย มาผมวันนี้เรามาซื้อน้อยๆนะผมมาดูว่าเบ็ดสิบเนี่ยจะเข้าดีหรือเปล่าเบ็ดสิบนะผม มาลุยเลย มาดูที่ว่าเบ็ดสิบจะเข้าดีขนาดไหน ผมช่วงเวลานี้ผมหกโมงถึงสามทุ่มครึ่ง หกโมงถึงสามทุ่มคงเกิดกพูดผิดหกโมงถึงสามทุ่มครึ่งวายมาแล้ว ยังไงเฮิบโอ้โหสวยงามผมเป็นนี้ถั่วงอกกลายเป็นวายโอ้โหเชื่อมสอดไปนี้คิวมาหรือเปล่า QJA โอ้โห A มาแทนคูณ3ไปแล้วครับผมยังไงคิวต่อไหมโอ้โหถ้าเกิดถั่วงอกมาูเรื่องเลยนะ เออเกมนี้ผมอยู่ค่ายพีจีครับผมเป็นเกมว่าเข้ามาเมื่อไม่กี่วันแล้วนะเข้ามาก็หลายวันแล้วเนาะก็ลองตามตามดูได้เอฟนี้เป็นเอฟเป็นวาย โหเป็นลายวะ แม่งก็เป็นวายฉื่อไว้งานเวทนี้ ยังไงคูณ 6 แล้วนะ ไปโอ้โหวายเชื่อมต่อเนื่องครับผมแล้ว A ไหลลงมาช่องที่ 1 เชื่อม Q K ช่องที่ 2 Y โอ้โหเป็นนี้ตายไปเฮ้ยปุ๊บที่สามร้อยเจ็ดสิบหกต่อด้วยคูณเก้าอีกร้อยแปดเอ้ยอ่าเออเป็นเรื่องเป็นเรื่องพอเอาเรื่องอยู่นะ เออ ไป รางวัลระดับซุปเปอร์เมกาไปเลยจ้ามา ขอชมหน่อยวันเนี้ยยังไงคูณ10 เออ1035 ไปดิสุดยอดเม็ดนี้ โอ้โหเบ็ดสิบนะอย่าลืมเราเล่นเบ็ดสิบเท่านั้นซื้อถูกได้เยอะแล้วผมซื้อถูกได้เยอะนะ ลองเล่นกันดูว่าผมเกมนี้ค่าย PG เนาะเล่นตามเวลาที่ผมเล่นนะครับผม มาแล้วลองดูว่าจะเข้าดีขนาดไหน ไป ครับชมมาแล้วผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วย ที่สำคัญอย่าลืมครับผม กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะ เออ เข้าตลอดเลยนะตอนนี้เข้าตลอดผมอยู่ที่คูณ13 แล้ว อยู่ที่คูณ13 แล้ว ไป ลุย มาเคมา ต่อด้วยอะไรวายเชื่อมหรือเปล่า อืมคูณ14 แล้วนะตอนนี้ลุยเลย อีกรอบสุดท้ายท่านผู้ชม โอ้โห จบไปได้ดูดีแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยเนาะ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับในการทำคลิปต่อๆไปพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนสวัสดีครับ